วันนี้มาเจอกันกับเกรมบันทาย บันทาย บันทายใส่สะโพกยก้ายเอาสาวถ้ำนั่นเองนะจ๊ะไปวันนี้สาวถ้ำพาทุนมาที่เก้าร้อยเราก็ไปเบ็ดสิบนี่แหละอุ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะมันดังมากเลยอะ่ะปัดว้าอุ้ยสวยดีดอกนี้ เคด้วย ว้าย เกด้วยไม่มาว่าแมเป็นอารู้กันว่าเป็นเกมในตำนานนะจ๊ะเกมนี้ของพีจีตำนานจริงๆอะแหลกไปหมดแล้วโอ้โหน้ำเงินไหลมาเถอะม่วงไปก่อนแต่ขอเป็นน้ำเงินดอกนี้ ว้าวสวยโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้อง ยดอกนี้รู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องบาดเจ๊ โอ้โหดูแม่งแต่ละดอกเคป้าเฮ้ยมีวาย เอาดิโอ้โหทำไมโหดขนาดนี้สอบท่ามถามจริงบอกเพิ่มไปลายเพื่อน แม่งลดมันด้วยเบ็ดยิ่งหนักเรายิ่งลดนมันนะเพื่อนจริง มันยิ่งเสียวไส้อะ เสียงสันหลังบูบ้าบูบ้าแบบนี้เออเอาหน่อยเพื่อน ขอแบบเมื่อกี้ขอแบบเบ็ดสิบอะขอตั้งสติแป๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิบไม่มีเลยอึ๊บเอ้ยอึ๊บโอ้โหเป็นสิบแถวหนึ่งมาเออเอาหน่อยไวคู่สวยสวยโอ้โหเสียดาย ไม่มีอะไรช่วยเลยไวคู่เรา ว้ายสเกตเตอร์ลงกว่าเพื่อนลงเบ็ดสามลงไปสามสิบไปดิครับรออะไร รอเฮี้ยมอะไร ไปกันเลยอัดรออีหยังวะโอ้รู้เรื่องโอ้รู้เรื่องม่วงมาเขียวมาก่อนเลยเพื่อนม่วงมาด้วยเพื่อน ต่อไปเลยเพื่อนมีวายสวย เอาดิรู้เรื่องมีไวต่อเนื่องไหมถามพามเคด้วย โอ้โห ไม่มาอุ้ยอุ้ย วันนี้สาวทำเป็น เป็น เป็นอะไรที่ลุ้นมันมากเลยนะสำหรับวันนี้นะ มันมันเนี่ย มันยกร่องอะทองทองแต่งไทยสาวสาวหน้ามนทำไมเป็นคนไร้ใจละจ๊ะ ไอ้ใจ โอ้โหสาวทำกู ไม่คิดไม่ฝันว่าจะโหดขนาดนี้ เพราะมันเป็นตำนานอะตำจนแหลกตำจนกูแหลกหมดแล้วอะทีนี้เรามึงแหลกบ้างแหละไม่แหลกก็ให้มันรู้ไปวันเนี้ยว้าเริ่มแล้วว้าวเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเขียวโอ้โหเป็นยังสิทำกันได้เป็นเจไหมเฮ้ยเป็นเขียวว่ะโอ้ รู้เรื่องจริงของแท้แน่นอนสายถ้ำนี่นะ ของแท้แน่นอนเบ็ดนี้ดีกว่าต่อเนื่องไปโหห้าพันสามของฟรีนะเพื่อนไปฮึบโอ้โหถ้าเขียวมาซอยหนึ่งรู้เรื่อง เฮ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกเหรออย่าบอกนะวะมาของจริงว่ะเฮ้ย มันคือของแท้แน่นอนว่ะเฮ้ยไปเพื่อนจิบหมุนฮึบฮึบโอ้ยอย่าว่าหลายเด้อฮึบโอ้โหรู้เรื่อง อย่ามาอีกนะแบบนี้เขียวมาม่วงมา โอ้โหไม่มีอะไรมาเลยว่ะ อย่าให้เห็นอีกนะ อย่าให้เจอนะแบบนั้นโอ้ยเพื่อน รู้เรื่องมันดูดเราแล้ว เรารู้เรื่องแล้ว เป็น อันรู้กันนะเพื่อน เข้าขนาดนี้เราให้แค่นี้นี่รู้กัน รู้กันว่าเราต้องไปสำหรับวันนี้ก็ see you again tomorrow แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตาม ฝากไลค์ ฝากแชร์ ฝาก subscribe ที่ช่องด้วยละกันนะจ๊ะ วันนี้ไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย